สมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือ และรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัส PIN 4 ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุลและหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดฉันยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้า369 ได้แล้ว กลับมาแล้วค่ะวันนี้กับช่องลูก้า369 นะคะเว็บตรงที่สุดค่ะ วันนี้ค่ะกลับมาเกมนะคะกาฮอกน้องกาฮอกสุดเซ็กซี่วันนี้มาได้ทุนร้อยเลยนะคะอยู่ที่ 20 บาทมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเปะเราจะปังเข้าฟรีสปินสุดปังกันไหม ตอนนี้ค่ะโอ้ยคูณ 2 ไปแล้วค่ะเมื่อกี้คูณ3อุ้ยมาไหมจะทำได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะทำได้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะมาค่ะตอนนี้เกมนี้ค่ะเกิดได้ตัว Y 3ตัวเนี่ยก็จะเข้าฟรีสปินเลยนะคะโอ้ยหลอกดาวค่ะมาไหมคะตอนนี้ยังไม่มานะคะตอนนี้สิบบาทไปแล้วจ้าคูณสองมาไหมคูณโอเค เรามาลาดูกันค่ะวันนี้น้องกาวฮอกจะนำพาความเป๊ะความปังให้กับช่องดูการสามโคก้าของเราหรือเปล่า โอ้ยร้อยยี่สิบบาทนะคะ ตอนนี้ โอ้ยแม่กอดโอ้คูณสองแต่ละแปดสิบบาทโอ้ยมาแล้วจ้า เป็นไงคะ ตอนนี้ก็วายสามตัวมาแล้วนะคะ ก็รอเข้าตีเป็นจุกๆไปเลยจ้า โอ้โห ตอนนี้เตะมากเลยนะคะ เพราะว่าเราเข้าตีเป็นเนี่ย แล้วก็อยู่ที่คูณหกไปด้วยนะคะ ก็จะเลิ่กฟีสปินแต่คูณ6ไปเลยค่ะ แต่ว่าเบ็ดอยู่ที่ 20มาดูกันค่ะว่า เข้าฟีสปินรอบนี้จะได้กลับมาเท่าไหร่ค่ะเกมนี้นะคะก็ตัววายเนี่ยมันจะเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะแบบว่าแล้วจะดวงว่าเราจะได้ ให้มันครบ5ตัวก็คือจะได้เลยคูณเจ็คูณ7นะคะคูณ140โอ้ยคูณ8 80 บาทเป็นไงคะโอ้ยคูณ9คนคูณ9 108บาทไปแล้วจ้าอีกโอ้ยคูณ 10 ไปแล้วค่ะ100 120โอ้ยคูณ11แล้วค่ะ อืมอีกห้าหมุน มาดูกันค่ะว่าดูกันค่ะมาร่วมรุ้นไปลงใจให้ช่องลูก้าสามของเราด้วยนี่ค่ะสำหรับใครค่ะที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนี่ค่ะคูณสิบสี่ไปแล้วค่ะคูณสิบค่ะโอ้ยสบแล้วห้าสิบมาแล้วจ้าโอ้ยคูณสิบหกอืมคูณสิบเจ็ดไปแล้วคูณ18 แล้วค่ะ โอ้ยอีก่หมุนอุ้ยรอบนี้เข้าสีเป็นปังอยู่น่คะเนี่ยโอ้ยมันซูเปอร์เมกะวินไปเลยค่ะพันแปดหกสิบ อืมคูณสิบแปดแล้วจ้าอุ้ยมาแล้วค่ะคูณสิบแปดสามร้อยหกสิบคูณสิบเก้าโอ้ยสามร้อยสี่บาทไปแล้วคูณยี่สิบไปแล้วจ้าเป็นไงคะหกแต้มมาอีกหกร้อยหกสิบสี่บาทนะคะ อืมคูณยี่สิบค่ะคูณยี่สิบเอ็ดไปแล้ว หมุนสุดท้ายแล้วค่ะ หมุนสุดท้าย เตะค่ะ ได้อีกสองร้อยสิบบาทค่ะ โอ้ยไม่กอดวุตายไว้กรีดค่ะรอบนี้ได้มาแล้วค่ะ 4,102 บาท ไปต่อค่ะ ไม่หยุดไม่หยุดนะคะ สูตรก็คือดับเบิลไปเลยค่ะจากเหลือ20เป็นละ200 ไปเลย อืม มาแล้วจ้า อืม 4,000 นะคะ ตอนนี้จาก 5 จาก 300 นะคะโอ้ยเตะมาก มาดูกันสิคะว่าความเตะ ความปังจะเก๋ไหมอุ้ยมาไหมรอบนี้จะทำได้ไหมเฮ้ ันได้หรือเปล่า อืม ยังไม่มานะคะ มาไหม โอ้ยมาไหม โอ้ my god เข้าไปแล้วค่ะ อีกปีสปินหนึ่งเนี่ยตอนนี้วายมาแล้วอีกสามตัวสองร้อยบาทนี้เนี่ยอืม เป็นไงคะ ได้มานะคะอีก 6,120 บาทจ้า มาดูกันค่ะว่ารอบนี้ฟีสปินจะได้ไปอีกกี่บาท โอ้ย ตอนนี้กำไรรัวๆแล้วนะคะ จาก3้อกว่าบาทเนี่ยตอนนี้มาดูกันค่ะว่าวันนี้จะกลับบ้านได้กำไรไปเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็กำไรจุกๆแล้วล่ะ ก็คือมารอดูกันค่ะว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยรอบนี้โอ้คูณ 7 คูณ8ไปแล้วจ้า เป็นไงคะ คูณ 9 โอ้ยหล่อ20,000แปดโอ้ยคูณ 10โอ้ยอีก1,000คูณ11จ้า สี่หมุนคูณสิบเอ็ดมาดูกันสิคะว่าจะได้เท่าไหร่คูณ11 1,320ตอนนี้คูณ12ไปแล้วนะคะลาลาสติดแล้ว โอ้โหโททวินจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,200โอ้ตอนนี้กำไรรวอยู่ที่16,000เป๊ะๆไปเลยจ้า